بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชุกรต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลานะครับ พี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับ ด้วยกับค่ำคืนนี้พี่น้องขอบคุณจริงๆนะครับ พี่น้องทุกท่าน ยังอุตส่าห์นั่งรอนะฮะจะด้วยเหตุผลประการใดก็ตามนะครับ พี่น้องขอบคุณมากจากดาเอบ้านนอกคนหนึ่งนะครับ ขอบคุณมากพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับ ที่ให้โอกาสผมได้มานั่งบน นั่งพร่ำนั่งคุยดาว่าให้พวกท่านฟัง ขอบคุณจริงๆครับยาซากุมุลลอฮ์ไครอนฉะนั้นก่อนที่ผมจะบรยานนะครับ พี่น้องพอดีท่านอาจารย์สดิกีนะครับขอขอใช้ผมแล้วกันบอกไม่ต้องขอช่วยนะครับ เพราะผมนี่ต้องรับใช้พวกท่าน บอกอาจารย์ช่วยประมูลชุดการน้ำนี่ให้หน่อย ผมนี่ประมูลไม่ค่อยเก่งนะวันนี้พี่น้องชาวกรุงเทพไม่ได้ปลูกยางรายได้ดีกว่าคนบ้านนอกแบบผมนะครับ 999 ตั้งเอาไว้พี่น้องของส่องทางธรรมนะครับมาตรฐานปูพื้นตอนนี้อยู่ที่ราคา 999 บาท ถ้า 99 อย่างเดียว ไม่ใช่ 999 เราถามให้เสียเวลาแล้วกัน ถ้าพี่น้องยิ่งประมูลช้า ผมยิ่งบรรยายช้านะ เมื่อบรรยายช้า สี่ทุ่มปุ๊บผมกลับบ้านทันทีนะครับพี่ตูนวิ่งยังมีกิโลจำกัด แล้วพี่บับพูดจะไม่จำกัดเวลาได้ยังไง ใช่ไหมครับ ฉะนั้นต้องมีลิมิตไปน้อง น้ำรถเยอะไม่ได้ เน่าหมดต้นไม้นะครับ แล้วก็เลยฝากทีมงานสองทางทำนะครับอินชาลอถ้าโอกาสหน้า เราจะวิ่งบายานนะน่าจะล้มกันที่ไหนสักแห่งครับพี่น้องแล้วดูจากหุ่นทีมงานแล้วไม่น่าจะรอด เอ้าไม่เสียเวลาพี่น้องนะครับ999 มีใครจะให้แสนหนึ่งไหมครับ อาเร็วครับพี่น้องขอไปเลย 999ใครให้มากกว่านี้บิสมิลลาห์พี่น้อง ไม่มีเงินแล้วครับเอ้าบางนั้นนานของผม เท่าไรครับบังสองพันอันฮัมดุลิลละ นี่แหละครับพี่น้องรอตรงนี้อยู่ พอจบ 2,000ปุ๊บ จะไม่มีบอก 2,500ทันที เพราะจะฟังบายาแล้ว อ้าวมีสองพันพี่น้อง มีใครให้มากกว่าสองพันไหมครับรับฮานนะครับพี่น้อง บางอุดเรานะครับบางอุสมานสามพันบาทอันฮัมดุลิลละมีใครให้มากกว่าสามพันไหมครับ น่าจะจบกันตรงนี้แหละครับพี่น้องอ้าวผมนับหนึ่งถึงห้าแล้วกันหนึ่งความรู้สึกเหมือนสอบแข่งฟัดูอินเด็กเลยนะ สองสามพันห้าร้อยพี่น้องมาชาลลอนะครับอันฮาชิดผมเกทับกับเพื่อนเลยนะมาจากบ้านนอกยามาดเรานะครับ เอาสักคนกรุงเทพหงายเลยนะครับสามพันห้าพี่น้อง อย่าแพ้นะครับนี่จากภาคใต้นะครับอย่ามาอาชิดเรานะครับ ไปดิงเรามาเองเลยนะครับสามพันห้าพี่น้อง นับหนึ่งถึงห้าไม่มีเคาะโต๊ะทันทีหนึ่ง โต๊ะจะถอดสร้อยนะครับ ไม่ต้องนะครับ เราเอาเงินสดนะครับมินชาลอแต่ถอดสร้อยทีมงานก็รับใช่ไหมครับ อันทำเลยลยเอานับสองพี่น้องบางนั้นสี่พันครับ ผม อันทำดูเลยลเอ้าตอนนี้สี่พันพี่น้อง พี่น้องมีลุ้นอยู่สองเนียดเมื่อไหร่จะสุดนะครับ เอ้าพี่น้อง 4,000ตอนนี้นะครับ ทีมงานของส่อง ทางธรรมนะครับ แล้วก็ทีมงานใต้ร่มเงาด้วย ตอนนี้อยู่ 4,000นะครับ1 2 4,500แต่นาไม่สุดนาทีนะครับอ่ะ4,500พี่น้อง1 2 5,000 ผมว่าบังไปตกลงกันข้างนอกก่อน แล้วก็อยู่สองคนเองนะครับผมบางตกลงรู้ครับ รู้นะอ้าวตอนนี้ห้าพันพี่น้องนะครับหนึ่งเดี๋ยวไปดิงก็ยกสองสามสี่สี่แล้วนะครับห้าพันครับตอนนี้หยุดที่ห้าพันแล้วครับ อ่าหนึ่งสองสาม สี่ห้าห้าพันพอดีบาทครับ พี่น้องทำเลยแล้วแก้วหนึ่งใบนะครับฟังอันนั้นอ๋อทั้งชุดเลยครับอ่าทั้งชุดครับบางมูฮัมหมัดนะครับอันทำเลยแล้วห้าพันบาทนะครับ แก้วชุดนี้นะครับจะซากล้อไครอนนะครับ ขอลับตอบแทน ให้ได้แก้วน้ำ ดื่มน้ำในสวรรค์ด้วยกับแก้วของอัลลอฮฺสุบานอตาลาแล้วพี่น้องทุกท่านด้วย มุสลิมที่กรุงเทพเรียบร้อยมากๆ ไม่มียกสักแอะเลย นะครับเพราะผมเข้าใจพี่น้องความละอายของเรา จริง ๆ อยากจะให้เป็นหมื่น ไปหยอดตู้นะครับอินชาอัลลอฮ์เมื่อกี้จานยูซุปบอกมีตู้ทีเอ็มนะครับ ตู้รับรับฮานมีไหมครับ มีใช่ไหมครับอ่ามีตู้สองทางธรรมนะพี่น้องไปหยอดได้เลย อินชาอัลลอฮ์ถึงอัลลอฮ์ตาลาหมดนะครับ หายากนะครับ พี่น้องงานเดียวหลายตู้เนี่ยใครทำไม่ได้เราต้องทำให้ได้ ธนาคารยังมีหลายตู้ตั้งในโซนเดียวกันได้ แล้วงานอิสลามตู้พี่น้องร่วมงานดาวะจะมาตั้งใกล้กันไม่ได้ได้ยังไงอินชาอัลลอฮ์ถ้าเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้ไม่ได้ ไม่ต้องคิดสู้กับโดนันดักพี่น้องอีกไกล ฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์เราจะเริ่มเลยนะครับ ผมจะเริ่มบยานเลยนะบบิสมิลลาฮิรราะห์มานุรราะฮีม الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم วะราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับ หัวข้อที่ผมได้รับอามานะ หัวข้อที่อัลลอฮ์สุบฮานะตะลา มอบให้ผมในค่ำคืนนี้ จะก้มหน้า เพื่อรับใช้ หรือจะลอยหน้าเพื่อท้าทาย สุดยอดของหัวข้อสำหรับชีวิตผมนะครับพี่น้องคอนเซปต์วันนี้คืออะไร มนุษย์ทุกคนจะได้รับชัยชนะ เขาต้องก้มหน้าอย่างเดียว ก้มหน้าในที่นี้ความหมายในยะคอนเซปต์ตรงนี้พี่น้องคือการยอมจำนนต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหูวตาลาคือการยอมรับว่าตัวเองไร้ความสามารถ คือการยอมรับว่าเราไม่มีศักยภาพในการทำใด ๆ ทั้งสิ้น เราไม่มีอำนาจ เราไม่มีความสามารถ แม้กระทั่งจะกระนิกนิ้วเราแม้แต่นิ้วเดียว เราไม่มีความสามารถในการบรรยาย ไม่มีความสามารถในจากการกระดกลิ้น ไม่มีอะไรทั้งนั้น นอกจากการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบานอัลตลาเพียงอย่างเดียว ท่านต้องก้มหน้าใครเตือนวันนี้พี่น้อง ท่านต้องต่ำต้อย ท่านต้องต่ำต้อยท่านต้องต่ำต้อยอัลลอฮฺสุบานอัลตะลาเตือนเราพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่ายาอายุฮันนัส เข้าไปไอยูฮันนาสเข้าหมดทั้งอเมริกาสุนักไอกันและรัสเซีย ทั้งยาฮูดนัสรอ และมุสลิมินเข้าหมดคนที่เดินสองขา มีสองตีนและมีสิบนิ้ว มีสองตาแล้วกินข้าวกินปลาเหมือนเรา ขึ้นชื่อว่าเป็นคน เขาเข้าไปในไอยูฮันนาสหมดเลย อัลลอฮ์บอกกับมนุษย์ว่าไอยูฮันนาสบอกอะไรพี่น้อง อันตุมุลฟุกรออิลลอฮ์เจ้าทั้งหมดนั้นมันอ่อนแอเจ้าทั้งหมดมันขัดสนต้องพึ่งอัลลอฮ์มนุษย์เจ้ามันขัดสนเจ้าไม่มีความสามารถ เจ้าไม่มีอะไรเลย เจ้าต้องพึ่งอัลลอฮ์เจ้ามาจากไม่มีอะไรเลย วันนี้เจ้าก็ไม่มีเหมือนกัน เจ้าต้องพึ่งอัลลอฮ์ ยุติหรือยังสีฟัตตะกบดของมนุษย์ วันนี้คนที่กล้าประกาศตัวเองว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ แสดงว่ามันไม่รู้จักตัวมันเอง จะยิ่งใหญ่ได้ยังไงพี่น้องคนมาจากน้ำที่น่ารังเกียจเมื่อตายไปเป็นซากมายัดที่ไม่มีคนอยากเข้าใกล้ เมื่อแก่ลงไปตัวเหม็นร่างกายสุดโทมไม่มีใครสนใจเราแม้แต่คนเดียว อันตัวมุลฟุกรออุอิลลอฮ์เจ้ามันขัดสนต้องพึ่งอัลลอฮ์พี่น้องลองดูสิครับ พี่น้องบ่าวของอัลลอฮ์คนหนึ่งจะไม่ก้ม แล้วจะไม่แสดงความต่ำต้อยต่ออัลลอฮ์ตราบใดถ้าเขาไม่ดูในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์สุบานาตาละตราบใดที่เขาไม่อยู่ในกลุ่มชนที่อิกระ ตราบใดถ้าเขาไม่อ่านความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์พี่น้องผมเอาง่ายๆ คนไม่มีตังค์ภาษาวัยรุ่นบอกว่าแม่งเจ็บปวดสุดๆขอโทษนะครับผมคนกรุงเทพนะขอมาอัพนะครับ ผมเห็นข้อแตกต่างอย่างหนึ่งขอมาอัพนะครับ เมื่อกี้คณะผู้บริหารนั่งหน้าเต็มเลยนะพอผมขึ้นสอจอนั่งหมดเลยสายโจรบอก ถ้าฟังอุสตาอับลีบรรยายน่าจะออกแนวนี้แหละครับนะครับ จนผมรู้สึกเวลาอยู่กับจามาตวัยรุ่น เรารู้สึกหล่อเลยนะเพราะแต่ละคนหน้าโหดทั้งนั้นเลยนะครับฉะนั้นอันฮัมดุลิลละผมบอกวันนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติ ท่านอ่านอย่างเดียว คนจนไม่มีตังไม่มีอะไรกินเลย มองไปข้างหน้าไม่รู้จะกินอะไรด้วยซ้ำ ออกไปในสวน เดี๋ยวได้กำลังใจ ยังไงอาจารย์ ทุบจอมปลวกสิพี่น้อง ตีไปที่จอมปลวก เวลาปลวกมันแตก ปลวกบางตัวอยู่ใต้ดินด้วยซ้ำริสกียังไปถึงมันเลย นอนบางตัวมีชีวิตในหินพี่น้อง ไม่มีรูเข้ารูออก แล้วมันอ้วนมันออกลูก มันเติบโตได้ยังไง นั่นแหละอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺผู้ยิ่งใหญ่ เมื่อเรารู้ตรงนี้พี่น้องมีกำลังใจ มนุษย์ต่ำต้อยอัลลอฮ์จึงเตือนบ่าวของอัลลอฮ์ ไม่ให้ตะกบูรไม่ให้รู้สึกยิ่งใหญ่ ไม่ให้ลำพองตัวเอง ให้ลดปีกแห่งความตะกบูดลง คนยิ่งสูงแล้วยิ่งทำตัวต่ำเขาจะไม่มีวันต่ำคนไม่สูงแต่สันยืนขย่งเพื่อให้ตัวเองสูง ใครยืนขย่งได้สองชั่วโมงบ้างพี่น้องผมบอกวันนี้เราไม่ต้องขยเงยืนปกติ ถ้าคนหนึ่ง อัลลอฮ์จะยกเกียรติเขามนุษย์ทั้งโลกก็กดมันไม่ลง เพราะอัลลอฮ์คืออัลมุอิสพระองค์เป็นผู้ยกเกียรติและอัลมุดิลพระองค์ก็ให้ต่ำได้เหมือนกัน นี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์สุบฮานนตาลาพี่น้องที่รักที่มีเกียรติท่านพร้อมจะก้มหัวท่านให้อัลลอฮ์หรือยังท่านพร้อมจะสยบชีวิตท่าน ให้อัลลอฮ์หรือยัง เมื่ออัลลอฮ์บอกนบีอิบราฮิมไม่ยอมนบีอิบราฮิมบอกอัสลัมทูลิรับบิลาลามินฉันยอมแล้วต่อพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกฮาดะคอลกุลลอนั่นคือการสร้างของอัลลอฮ์ท่องไปบนหน้าแผ่นดินพี่น้อง พี่น้องไปดูภูเขา พี่น้องไปดูความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ฮาดะคอลกุลลอไม่มีใครที่กล้าประกาศว่านี่คือชั้นสัก ไม่มีคำพีใดในโลก และไม่มีใครในโลก ที่กล้าประกาศว่า ฉันคือคนสร้างภูเขา แต่อัลลอฮ์ประกาศว่าฮาดะคอลกุลลอนี่คือการสร้างของอัลลอฮ์ฟาอารูนีลองทำให้อัลลอฮ์เห็นสิมาดะคอลกัลลดีนามินดูอะไรบ้างที่อื่นจากอัลลอฮ์ที่มันสร้างสิ่งเหล่านี้ได้ ไม่พบแม้แต่อย่างเดียว พร้อมหรือยังจะก้มศีรษะท่านให้อัลลอฮฺสุบานอัลตาลาขอบคุณโดนัล thank you very much นะครับ for my heart แม่ผมพูดอังกฤษไม่คล่องต้องเรียนนะ ผมเนี่ยตอนนี้ผมบอกต้องเรียนภาษาอังกฤษ อินชาอัลลอฮ์เราบยานต้องบยานอังกฤษด้วย หวังว่าจะเข้าหูโดนัลบ้าง ต้องเรียนพี่น้อง ท่านต้องเป็นดาว่าต้องพูดภาษาอังกฤษให้เป็น อินชาอัลลอฮ์อย่าแพ้พี่น้อง สาวๆแต่พัทยาจบป .4 คุยอังกฤษปอเลย ของเราจบมหาวิทยาลัย4ปี คุยไม่ได้สักคำแปลก ผมบอกวันนี้ขอบคุณโดนัลอย่างหนึ่งพี่น้อง ที่มันเรียกยาฮูดไปรวมตอนนั้น ไปเยอะๆดีนะเวลาจัดการจะได้ง่ายๆ จะได้ไม่ต้องเที่ยวหาเยอะไปรวมตอนนั้น เยอะๆ สักวันหนึ่งแต่พี่น้อง อินชาอัลลอฮ์จุดตรงนั้นจะเป็นจุดที่ยาฮูดเศร้าใจที่สุดในชีวิต จุดตรงนั้นจะเป็นจุดที่ยาฮูดจะประสบความตกต่ำที่สุดในชีวิตของมัน จุดตรงนั้นจะเป็นจุดวันที่อิสลาม จะประกาศความยิ่งใหญ่อย่างชัดเจน จุดตรงนั้นจะเป็นจุดสัญญาที่นบีบอกเอาไว้ หินตั้งหมดจะบอกมุสลิมฮาดายาฮูดฮัลฟียาฮูดอยู่หลังฉันมาโออับดุลลาห์โอมุสลิม มาฆ่ามัน Thank you very much ขอบคุณหลายๆ ฉะนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติ วันนี้เมื่อเราดูตรงนี้แล้ว เอาละครับพี่น้อง ทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนโลกอิสลามปัจจุบัน ท่านจงอย่าท้อเลตาฮินูวะลาตาซานุอย่าท้อแท้อย่าเสียใจ ถึงแม้วันนี้ มุสลิมจะไม่มีที่ยืนแม้แต่จุดเดียวบนโลก อัลลอฮ์กระเตือนอย่าท้ออย่าเสียใจ อันตุมุลอาเลวเจ้าคือผู้ที่สูงสุด อินกุนตุมมุมินินถ้าเจ้าเป็นผู้ที่อิมานต่ออัลลอฮ์สุบานอัลละดังนั้น พี่น้องที่รักนะครับ นี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ท่านพร้อมจะสยบให้อัลลอฮ์หรือยัง ท่านพร้อมจะก้มศีรษะ ท่านให้อัลลอฮ์หรือยังท่านพร้อมหรือยังจะรับความชัยชนะ ผ่านการก้มสุญูต่ออัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอพี่น้องที่รัก วันนี้เราไม่ได้ให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮฺอย่างสมกับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ว่ามากอดารุลลอฮ์ฮักตะกัดริเขาไม่ได้ให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮ์สมกับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ พี่น้องวันนี้เกิดมีคนที่มีเกียรติที่สุดในสังคมมุสลิมเดินเข้ามา พี่น้องนั่งกันไม่สนใจ ให้เกียรติเขาสมเกียรติเขาไหมครับพี่น้องให้เกียรติเขาไม่สมเกียรติ มนุษย์ยังไม่ชอบเลย มนุษย์ไม่ให้เกียรติมนุษย์ มนุษย์ยังไม่ชอบแล้วบ่าวของ อัลลอฮ์ไม่ให้เกียรติในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะพอใจคนนั้นได้ยังไงสหบัตได้รับชัยชนะทั่วโลก เพราะสหบัตยอมในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ไม่ว่าใครก็ตามอยู่หน้าสหบัต จะเป็นระดับไหนสำหรับสาบัตเขาไม่มีอำนาจ และไม่มีความสามารถใดๆ ทั้งสิ้นต่อหน้าสาบัตของท่านนบีเพราะอะไรพี่น้อง เพราะสาบัตรู้จักผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้ว เพราะสาบัตรู้จักผู้ที่ควบคุมทั้งหมดในดุนยาแล้ว จึงไม่แปลกทำไมสาบัตพูดกับกษัตริย์โรมันได้ ทำไมซาบัตพูดกับกษัตริย์เปอร์เซียได้ ทำไมซาบัตมีจุดยืนอันมั่นคง เขาก้มหน้าทั้งหมด แล้วเขาก็ได้คว้าชัยตามที่อัลลอฮฺตาลาได้สัญญากับพวกเขาเอาไว้ พี่น้องอ่านกุราน เราศึกษากันพี่น้อง แต่เราไม่ค่อยอามันเท่าไหร่เราขยันอ่านขอตามจบทีพี่น้องรอมฎอนสี่ห้าขอตามกัน ได้บุญพี่น้องไม่ใช่ไม่ได้บุญนะครับ เยอะด้วย แต่วันนี้สิ่งที่เราต้องการพี่น้องอามันตามกุรานสิพี่น้องดูในกุรานพระนามอันวิจิตของอัลลอฮ์อัสมาอุลฮุสนาพระนามอันงดงามของอัลลอฮ์พี่น้อง พี่น้องดูชื่อของอัลลอฮ์แต่ละชื่อ ไม่มีใครในโลกที่ท่านอ่านชื่อเขาแล้วท่านอิมานจะเพิ่ม ไม่มีใครที่ท่านอ่านชื่อเขาแล้วท่านทำให้ท่านอิมานเพิ่ม ท่านไม่เจอนอกจากชื่อของอัลลอฮ์เท่านั้น อัลลอฮ์มาน แต่วันนี้ผมจะเอาพระนาม อัลลอฮ์บางพระนาม เพื่อให้ท่านฟังแล้วท่านพร้อมจะก้มศีรษะท่านให้อัลลอฮ์สุบานตะลาอย่างเต็มพิกัด วันนี้เราก้มพี่น้องไม่มีใครไม่สุญูต่ออัลลอฮ์แต่วันนี้เราละหมาดซอเฮตเท่านั้น แต่เบื้องลึกจริงๆเรา เราไม่ได้กำยำเกรง และไม่ได้ตักวาและไม่ได้ให้ความยิ่งใหญ่ต่ออลลออย่างแท้จริงเลย อันนาสิหนึ่งในพระนามของอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของเราเป็นองอันนาสิวะฮุอาลาคุลิชัย นะครับ วันฟนิอมันมาลาวันนิอมันนาซีรเป็นผู้เขาเรียกคุ้มครองที่ดีที่สุด แล้วเป็นผู้คุ้มครองช่วยเหลือที่ดีที่สุดนั่นคือ อัลลอฮฺสุบานอตาละอัลลอฮ์จะช่วยเหลือบ่าวพี่น้อง อัลลอฮ์จะช่วยเหลือบ่าวของอัลลอฮ์อันน่าสิแล้วท่านเคยขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์หรือยังก่อนที่วันนี้เราจะตีโพยตีพายพี่น้อง เราขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์หรือยัง เราขอเหมือนสหบัตขอหรือยัง ซาอัดบินอบีวะกอสพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินักแม่นธนูของโลกอิสลามดูอาที่นบีขอให้สะอาดชีวิตสะอาดยิงธนู ไม่เคยพลาดเป้าแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตท่านสะอาดบินอบีวะกอสเป็นคนแรกที่หลังเลือดมุชริกีนลงสะอาดบินอบีวะกอสเป็นแม่ทัพที่อุมัดบินขอตอมส่งไปรบพี่น้องเชื่อไหมสะอาดบินอบีวะกอส ดูอาต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ด้วยกับดูอาที่แท้จริง มั่นใจในอัลลอฮ์ยอมในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อันนาเิรอัลลอฮ์ช่วยอียันสุรกุมุลลอฮ์ฟะลาฮาลิบะละคุมถ้าอัลลอฮ์ช่วยเจ้า ไม่มีใครจะชนะเจ้าได้ พอแล้วสำหรับมุมิน คนเดียวเราก็พร้อม เพราะเราอยากเกณฑ์ถ้าอัลลอฮ์ช่วย ใครก็ชนะเราไม่ได้ซาอัดบินอบิวาคอสดูอาต่ออัลลอฮ์สุบะตะลา มุ่งหน้าเข้าหาเปอร์เซียพี่น้อง หัวเมืองหนึ่งของเปอร์เซียในอดีต เป็นเมืองคลังแสง พี่น้องเชื่อไหมกองทัพเปอร์เซียเวลาเห็นซาอัดกับทีมสาบัดยำอัดพุ่งเข้ามาหนีทันทีเขาบอกว่า มานุคาเตลุลอินส์อินนามานุคาเตลุลจิน วันนี้เราไม่ได้สู้กับกองทัพมนุษย์ นี่เป็นกองทัพปีศาจนี่เป็นกองทัพปีศาจนี่เป็นกองทัพจินเพราะทำแล้วมายิ่งใหญ่ชนิดที่ว่าปอเซียที่ยิ่งใหญ่ไม่เคยเห็นความยิ่งใหญ่ของกองทัพและความน่าเกรงขามเหมือนกองของสหบัติ เขาก้มเขาจึงชนะ เขายอม เขาจึงยิ่งใหญ่ เขาลดอัลลอฮ์จึงให้เพิ่มท่านก้มให้อัลลอฮ์หรือยังพี่น้องท่านเคยขอกับอัลลอฮ์แบบนี้หรือยัง ท่านเคยดูอากับอัลลอฮ์อย่างจริงจังหรือยังสหบัตทำมาแล้ว จนสำเร็จทุกประการ เพราะยาเกนมั่นใจในนุสระ ความช่วยเหลือ จากอัลลอฮ์สุบฮานาอัลลาพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับวันนี้พี่น้องจน วันนี้พี่น้องได้รับภัยพิบัติในชีวิตท่าน วันนี้พี่น้องได้รับบททดสอบ วันนี้พี่น้องร้องไห้ อย่าท้อพี่น้องก้มดูอาบอกกับอัลลอฮ์คนรวย คนมีความสามารถ คนมีฐานะ ผมถามบางคอลิสเนี่ย บางคลิปบอกตรงๆอย่าแอบนะบังคลิปนะเราไม่ได้เตรียมกันมาก่อน ผมไม่รู้รู้จักกันแล้วผมไม่รู้จักนี่โกหกเกินไป ถ้าเจอเด็กขอทานคนหนึ่งพี่น้องบางคลิปเดินมาเนี่ยเรารู้ชัดว่าคนจนเดินมาชัดเจนพี่น้องคลานมาเลยขาขาดสองเก้งไม่มีอะไรกินให้เงินไหมครับ หรือจะสอบถามก่อน เหมือนสัมภาษณ์บัตรอีออนเลย เราเห็นสภาพงั้นเราสงสารไหมบาง เราให้ไหมครับ ให้ เราเห็นเขาแวบเดียว เรายังสงสาร แล้ว อัลลอฮ์เห็นเราลำบากตลอดอัลลอฮ์ไม่เมตตาเราได้ยังไง พี่น้องอัลลอฮ์จะทิ้งบ่าวอัลลอฮ์ได้ยังไงอัลลอฮ์จะทิ้งท่านได้ยังไงท่านต่างหากไม่ขออัลลอฮ์ สหบัตเปลี่ยนโบสถ์เป็นมัสยิดวันนี้ไซตันโดนัลจะเอาแผ่นดินอักซอเป็นเมืองหลวงของยะฮูดเราดูนี่พี่น้อง อัลลอฮ์ทำไมมันอย่างนั้นทำไมมันอย่างนี้ เราก็ได้แต่ทำไมทำไมทำไม แล้วก็กินชาดูดบารากูอย่างนั้นเลยเรา เพราะเราทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆว่ะ มันเจ็บใจ แล้วจะทำยังไงอยู่สิ ย้อนกลับทำไมอุมมัดอิสลามเจอแบบนี้ เพราะเขาเกรงเหรอ เพราะเขายิ่งใหญ่เหรอ อาหรับเกือบทั่วประเทศ ไม่ได้ยิ่งใหญ่ ผมยกอย่างเดียวพี่น้องที่รักฮิโรกินอาณาจักรโรมันที่แข็งแกร่งในอดีต ปรึกษามูชารัฐในระดับแม่ทัพกว่าเขา ทำไมเราจึงรบแพ้สหบัตโรมันในอดีตยิ่งใหญ่ไปน้อง กองทัพอันเกรียงไกรของโรมันทำไมรบแพ้กับสหบัตฮิโรกินถามว่าพวกเรามีน้อย หรือว่าพวกอาหรับนี่มีเยอะ แม่ทัพของเฮโรกินไปน้องบอกว่าโอ้ท่านเฮโรกินพวกเราเยอะกว่าทั้งคนและอาวุธ และทำไมเราแพ้ มีคนหนึ่งลุกขึ้นพี่น้องที่เราได้รับความอับอับประยศ ได้รับความอับปรางได้รับความพ่ายแพ้หนึ่งลิอันนฮุมยะกูมูนัลเลยวยซูมูนันนฮารวยมูรูนบิลมารูฟวยันฮาวนะอันิลมุงคัรเพราะสหบัตละหมาดกลางคืนศีลอดกลางวัน ใช้ทำดีห้ามความชั่ว พวกเขาให้ความยุติธรรมในสังคมพวกเขา แม้กระทั่งคนมีเกียรติของเขาขโมยเขาก็ตัดมือ เท่าเทียม ความเป็นพี่น้องชัดเจน นุสระอัลลอฮ์ช่วย วันนี้ที่เราแพ้เขาลิอันนานานัชรบุลคำเพราะเรากินเหล้าวันนัสนีเราทำซีนาเราทำของอารมณ์ทุกอย่าง เราจึงแพ้กับซาบัดโรมันยังรู้ วันนี้ที่เราแพ้ เพราะเราทรยศอัลลอฮ์อย่างเดียว อย่างเดียวพี่น้องไม่ต้องคิดอะไรเยอะ ผมไม่ใช่ ด็อกเตอร์นักวิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ปึ๊บพับปึ๊บพับถ้าผมวิเคราะห์อย่างนั้น สอจอผมต้องหายแน่ๆผมพูดมุมตรงๆ ปั้นเปิ้น มวยแบบลูกทุ่ง ใส่แบบไม่ใส่สนับแข้งปืนชักแล้วยิงเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องเนี่ยแบบลูกทุ่ง ให้ชัดเราอ่อนแอเราไม่อามันและอิมาเราอ่อน อัลลอฮ์จะช่วยได้ยังไง คนที่ไม่ช่วยอัลลอฮ์ อัลลอฮ์สัญญาจะช่วยอินตันซูรุลลอฮ์ถ้าช่วยอัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยเจ้า แล้ววันนี้ท่านต้องนอบน้อมก้มศีรษะท่าน แล้วจงวิงวอนเพื่อรับชัยชนะอินชาอัลลอฮ์แต่ต้องทำด้วยนะครับ พี่น้องไม่ใช่ดูอาแล้วก็นอนอยู่เล่น Facebook จนตายกันเล่นเฟซอย่างนั้นแหละครับ เพื่อนห้าพันในเฟซทำบ้าอะไรไม่ได้สักอย่างทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆ พี่น้อง เพื่อนไร้สาระที่สุดก็เพื่อนในเฟซนั่นแหละครับ บางคนนะบางเลมนะไอ้ที่แบบที่อาจารย์มูริสพูดอาจารย์อาจารย์ยูซุปพูดอาจารย์สติกิอ่านพวกเนี้ย ลบๆมันไปเถอะ ไอ้ที่อะไรนะล้างคุกรอบฟิตนาคนไอ้พวกนี้ เราไม่ต้องพูดแล้วพี่น้อง ผมตอบโต้พวกนี้เยอะ แต่ก่อนด่าเลยผมไม่ด่าในเฟซผมด่าออกสื่อจนรู้สึกตัวมีคนสะกิดพี่น้อง ผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นครูผมบอกจารย์ แกเรียกผมเรียกบับลี่นี่ผมให้ข้อคิดพี่น้อง บอกบับลี่ ท่านตอนนี้ดูพวกนั้นไว้ ผมหันไปดูพี่น้อง เด็กวัยรุ่น นั่งอยู่ต่อหน้าผม พวกเขาเหล่านั้นกำลังดูท่าน ท่านกำลังเป็นแบบไอ้พวกเขา สอบบัตรอดทนเยอะๆครูอยากให้เธอเป็นแบบอย่างกับเด็กในทุกๆเรื่อง สัญญากับตัวเองผมจะไม่ยุ่งกับสวะสังคมอีกต่อไป จะด่าพลิกหนังหัวผม ผมก็จะไม่โต้มันแม้แต่คำเดียว อินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์กดไลค์ไม่เป็น แต่กด กดดิสไลค์เป็น ไม่ใช่กดไกลนะครับ ผมถึงบอกว่าอย่างนี้พี่น้อง วันนี้เราเลิกได้แล้วพี่น้องของเหล่านั้น วันนี้มุ่งตะวัดโยกกับอัลลอฮ์ตาลา นาสิรขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ให้ยุลายามูนผู้ที่มีชีวิตและไม่ตาย ท่านจงขอเหมือนสหบัตขอ ท่านอัลาบินฮัดรอมีพี่น้อง สหบัตท่านนบีท่านหนึ่ง อบูไรรอบอกว่าสามอย่างที่ฉันเห็นอัลลาทำแล้วฉันยังคงรักเขาจนทุกวันนี้ สหบัตรักสหบัตสามอย่างที่ฉันเห็นอัลลาทำฉันยังรักอัลลาจนทุกวันนี้ หนึ่งในนั้นพี่น้อง ในศึกครั้งหนึ่ง ออกไปติดกลางนอก ไปไม่ได้แล้ว หนทาง เป็นน้ำเป็นทะเลเป็นอะไรอาลาบินฮะดรมีดูอากับอัลลอฮ์ยาอาลียาฮาลีมยาอาซิมยาคาริมอาจีซูบิสมิลลาห์จงไปในนามของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ไปได้ มีบันทึกในหนังสือฮายาตุสซาบะพูดกับทะเลนี่พี่น้องพูดกับน้ำอิจอัลลนาซาบิลันอิลาอาดูวิก จงทำทางให้เราเพื่อไปให้ถึงศัตรูของเจ้า ทำไมซาบัตทำได้ พี่น้องไปพูดกระแสแสบจนตาย ก็ทำอะไรไม่ได้ คอลิดบินวาลีดยาเกนมั่นใจในความยิ่งใหญ่ของเราศึกครั้งหนึ่งพี่น้อง คอลิดบินวาลีดกองทัพศัตรูแม่ทัพของพวกเขา มียาพิษอยู่หนึ่งแก้ว เขาบอกเราจะไม่รับอิสลาม จนกว่าท่านจะดื่มยานี้ก่อน ถ้ามีวันนี้คนไม่ใช่มุสลิมมาคนนี้ ฉันจะรับอิสลาม ถ้าพี่ดื่มยาเบื่อหนูนี่หมดหนึ่งแก้ว กินไหมครับ เอาสักตั้งสิ ไม่มีใครทำพี่น้อง ผมก็ไม่เอา ไม่กล้าอิมานยังอ่อนมาคลิต้องมีการอิสลามอีกเยอะ ต้องออกมาอีก อันนี้สองอาทิตย์ติดๆ แล้วครับมากรุงเทพต้องเพิ่มเข้าไปอีก ฝึกมุญาได้อีกอินชาอัลลอฮ์ไลฟ์สดด้วยใช่ไหมแต่คอลิดไม่ใช่ผม คอลิดไม่ใช่ท่าน คอลิดเป็นวาลิดไซฟุลลออันมัสลุนดาบของอัลลอฮ์ที่ถูกชักออกมาบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์เอ่ยนามของอัลลอฮ์ดื่มทันที เมื่อดื่มเข้าไปพี่น้อง อุลามาบอก เหตุการณ์ที่คอลิดทำมันนั้น พิษไม่ได้ทำอะไรคอลิดเป็นวาลิดเลยทำไมทำได้ทำไมการอ่านบิสมิลลาห์ของคอลิดจึงปกป้องชีวิตเขาได้ เขากล่าว ยอมตนสวามิภักดิ์ตะวะดยอมให้อัลลอฮ์จริงๆ มั่นใจในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์สุบานอัลตะลาอย่างแท้จริงอัลลอฮ์ก็ช่วย วันนี้เราอยู่ตรงไหนพี่น้องที่รักที่มีเกียรติ วันนี้เราอยู่ไหนของบรรดาสหบาพี่น้อง วันนี้ความยิ่งใหญ่ของอุมมัดอิสลามเราจะเกิดอีกครั้งได้ยังไง ถ้าท่านไม่ก้มศีรษะต่นให้อัลลอฮฺสุบานเอาตาละอัลลอฮ์คืออัลวาคิลอัลลอฮ์คือผู้ดูแลเรา อัลลอฮ์คือผู้ดูแลทุกสิ่งทุกอย่าง ท่านมั่นใจในอัลวาคิลแค่ไหน สิ่งที่อิบราฮิมอะลัยสลามพี่น้องที่รักที่มีเกียรติจะโยนเข้าในไฟ จิบรินมาถามอิบราฮิมเอาไหมอิบราฮิมฉันจะช่วยเจ้า มาลักพี่น้อง มาลักจิบริน มาลักแนวหน้า มาลักระดับต้นๆเอาไหมอิบราฮิมฉันจะช่วยเจ้าอิมานของอัมบียะอัมมาละกะฟะละถ้าเจ้านะจิบราฮิมฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือ ถ้าขอความช่วยเหลือจากเจ้า ฉันไม่ต้องการฮัสบีอัลลอฮ์วะเนียมัลวะคิลอัลลอฮ์ผู้เดียวก็เพียงพอแล้วสำหรับเรา และเป็นผู้รับมอบหมายที่ดีเยี่ยมที่สุด พี่น้อง อัลลอฮ์ตาลาให้ไฟเย็นได้ เพราะอะไร นี่อัสบับนุสรอช่วยเหลือของอัลลอฮ์สุบานอัลตาลาท่านขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์หรือยังพี่น้อง วันนี้อัลลอฮ์ให้บ่าวของอัลลอฮ์เห็นแล้ว ว่าประชาชาติอิสลามโดนอะไรบ้าง นี่ใช่เวลาทะเลาะกันหรือไม่ นี่ใช่เวลาจับปิดเถียงกันเรื่องคีลาบใช่หรือไม่ นี่ใช่เวลาแบ่งพวกแบ่งพักใช่หรือไม่ นี่ใช่เวลาแสดงตนลูกหาบครู นั่นครูนี่ใช่หรือไม่ ถ้าคิดยังไม่ได้มึงเลิกฟังศาสนาได้เลย ผมคนเดียวพี่น้องถ้าเปลี่ยน อิสอินชาอัลลอฮ์ชีวิตผมยังไม่ตาย ถ้าผมเปลี่ยนระบบอัสบิยะนี่ไม่ได้ทั้งทิศใต้หรือที่ไหนทั่วโลก ถ้าอุมมัดอิสลามยังมียึดติดกับจามาจนเลยขอบเขตเราก็จะพยายามทำงานดาวะจนวินาทีสุดท้าย อัลลอฮ์ฉายภาพให้เห็นขนาดนี้แล้ววูซาอุไซขยะในต้องทะเล รู้สึกตัวหรือยัง อัลลอฮ์ไม่ได้จอเลมเรา เราจอเลมตัวเอง เวลาอะไรตอนนี้พี่น้อง เมฆยิ่งทึบฝนยิ่งหนัก บททดสอบยิ่งเยอะ นุสรามันใกล้แล้ว บททดสอบยังเยอะนุสราชัยชนะไม่ไกลแล้ว จากอุมมะอิสลามยาคอยละลอยาคอยละลอโอ้มาศึกของอัลลอฮ์ท่านจงเตรียม เมื่อไรที่อัลลอฮ์เรียกเท่านั้นเอง ลับไปค ท่านจะละไปแก่ได้ยังไง ถ้าวันนี้ท่านยังไม่รู้ว่าตัวท่านจะทำอะไร หมดเวลาพี่น้องที่รัก นี่คือโจทย์ที่อัลลอฮ์ฉายแล้ว บททดสอบเกิดหนักแล้วบ่าวของอัลลอฮ์คิดได้หรือยังอัมฮัสิบตุมอันตะดคุลุนจันนะคิดหรือว่าจะได้เข้าสวรรค์ เจ้าคิดหรือว่าจะได้เข้าสวรรค์ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم โดยที่แบบอย่างจากคนรุ่นก่อนยังไม่ประสบกับพวกเจ้าเลย วันนี้เราโดนเหมือนจุเลบิบโดนได้ยังพี่น้องจะเข้าหาภรรยาเสียงเรียกแห่งจิฮาดเกิดขึ้น ทิ้งภรรยาสุดที่รัก ทั้งทั้งที่ตัวเองต่ำต้อยไม่มีโอกาสได้ภรรยาสวย งดงามแบบผู้หญิงคนนี้อีกแล้ว เสียงเรียกดังขึ้นจิเวริบิบทิ้งทันที ออกสู่อัลลอฮฺสุบานาตาลา ท่านทิ้งเหมือนฮันซาลาทิ้งหรือยังพี่น้อง คืนแรกคืนเดียว ร่วมหลับนอนกับภรรยาครั้งเดียวในชีวิต ถึงเวลาต้องออก ยูนุบยังไม่ได้อาบ ท่านโดนเหมือนอบูบักโดนหรือยังพี่น้อง เรายังไม่โดนขนาดนั้น วันนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติบททดสอบที่อัลลอฮ์ให้กับเรา มันเป็นเตือนสติแล้ว ท่านทั้งหลายจงเพิ่มความตะวัดยุก้มให้ท่านให้อัลลอฮ์ขึ้นอีก ดูอายาขาดตะวัดยุจริงใจอัลลอฮ์อยู่ใกล้ๆเราแล้ว พี่น้องอ่านกุรานยัสอัลูนักอานิลขัมริวัลไมซิรจำอายานี้ได้ใช่ไหมครับมุฮัมมัดเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับสุราและการพนัน กุลฟีฮิมาอัลลอฮ์จะบอก กุลมุฮัมมัดจงกล่าว พี่น้องฟังสำนวนอาหรับให้ดีๆนะครับ ฟังสำนวนกุรานให้ดีนะครับ ความงดงามของกุรานเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับสุราและการพนันมุฮัมมัดกุลเจ้าจงกล่าวไปยัสอาลูนะกะอันิลมาฮิดเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับประจำเดือน กุลหัวอาดาจงบอกไป ยัสอาลูนักอาคาอนิลยาตามาเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับเด็กกำพร้า กุล พี่น้องดูหลังจากว่าเขาจะถามเจ้าจะมีคำว่ากุลเสมอ จงบอกมูฮัมหมัด จงบอกเขามูฮัมหมัด จงบอกเขามูฮัมหมัด มีที่เดียวที่ไม่มีกุลพี่น้องว่าอิดะสะลักอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบอัลลอฮฺอักบาร และถ้าบ่าวของข้ามาถามเจ้าเกี่ยวกับข้านะฝาอินนีกอรีบข้าอยู่ใกล้เขาเอง อุลามาบอก อัลลอฮ์ไม่ใช้คำว่ากุลเพื่อไม่ต้องผ่านมูฮัมมัด อัลลอฮ์อยู่ใกล้กับบ่าวโดยไม่ต้องผ่านคำว่ากุลเลยฝ่าอินนีกอรีบอัลลอฮ์ใกล้อินนารับบีกอรีบุนมุจีบ พระเจ้าของฉันผู้ที่ใกล้แล้วตอบรับคำดูอาพี่น้องดูอาสิท่านอยากได้อะไร ท่านอยากสำเร็จอะไร ท่านอยากให้อัลลอฮ์ช่วยอะไรดูอาบอกอัลลอฮ์บอกอย่างจริงใจพี่น้อง อัลลอฮ์ช่วยแน่นอน อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยแน่นอน วันนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติ เหตุการณ์เกิดแบบนี้ ทั่วโลกอิสลาม ซาลาฮุดดีนอัลอายูบีรอฮิมะฮุลลอฮ์วีรบุรุษแห่งอัลอักซอเขาพูดไว้ครั้งหนึ่ง เราคิดได้จนวันตาย บอกว่าวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์อินนีละอัสตัย ฉันอายต่ออัลลอฮ์เหลือเกิน ฉันอายต่ออัลลอฮ์อันอับตัสิมะในการที่ฉันจะยิ้มหัวเราะ ในขณะที่วันนี้พี่น้องฉันนะที่นู้น ถูกอธรรมแล้วถูกฆ่าไกฟาอับตาซิม ฉันจะยิ้มได้ยังไงวันนี้ อักซอยังตกเป็นเฉลยอยู่ถ้าไม่มีคนแบบซาลาดีน ฟิกเกตฟิกรอแบบนี้ หมดสิทธิ์ไปน้องในการเขาเรียกยืนหยัดแล้วต่อสู้ในนามแห่งอุมมะอิสลามฉะนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินะครับ วันนี้เราจงยอมจำนนซะ ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาเพื่อให้อัลลอฮ์ตาลานุสรอแล้วช่วยเหลือเราขึ้นอีก เพื่อให้อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่แล้วดูแลเรา ปกป้องเราเหมือน ที่ อัลลอฮ์ได้ปกป้องบรรดาสหบัตไปแล้ว เราจะยังอยู่ในความต่ำต้อย จนกว่าเราจะกลับสู่อัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาอิบาดัตของเราพี่น้อง การกราบไหว้อิบาดัตกราบอัลลอฮ์ตาลา แอคชั่นที่งดงามที่สุด ท่วงท่าที่ประเสริฐที่สุด ลีลาที่แสดงออกความต่ำต้อยและนอบน้อมที่สุด นั่นคือตอนที่ท่านสุญูต่อ Allah s u b h a n a h u Wa t a a l a พี่น้องอิบาดัตศาสตร์นิกอื่น บางครั้งกล้มแค่หัว บางครั้งพงกแค่นิดเดียว แต่มุสลิมกราบทั้งหน้าเลย แต่ก็หลายคนวันนี้ยังไม่กราบอัลลอฮ์ มุสลิมหลายคนพี่น้องที่ยังไม่ละหมาด วันนี้ถ้าเราเริ่มตรงนี้ไม่ได้ ผมเริ่มจากสิ่งที่เป็นรากหญ้า ก่อนจะขึ้นไปสู่ยอดไม้เราเริ่มจากปลูกถั่วเขียวก่อนจะขึ้นไปปลูกต้นไทรพี่น้อง เราเริ่มเรียนนับหนึ่งก่อนจะไปถอดสแควรูทเราเริ่มอ่าน ABC ก่อนจะไปเขียน simple tense พี่น้องที่รัก จงแสดงให้อัลลอฮ์เห็นว่าท่านยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ด้วยการอิบาดัตต่ออัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์ ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์อย่างยิ่งใหญ่ ขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์อย่างสุดจริง พี่น้อง แล้วอัลลอฮ์จะช่วยบ่าวของอัลลอฮ์แน่นอน อินชาอัลลอฮ์พี่น้อง ถ้าท่านเข้าใจว่าความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์มีแค่ไหนพี่น้องที่รักที่มีเกียรติ ท่านจะไม่ท้อเลยในความเมตตาของอัลลอฮฺสุบานอัลตะลาทำไมอัลลอฮ์จึงกล่าวเอาไว้ว่าละตักนาตูมิรหมติละอย่าหมดหวังนะจากความเมตตาของอัลลอฮ์อย่าหมดหวัง เจ้าจะอยู่สภาพไหนอย่าหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์เจ้าจะไม่มีอะไรเลย อย่าหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์ จ้าจะไม่มีใครดูแลเลย อย่าหมดหวังความเมตตาของล l l เพราะความเมตตาล l l อยู่ใกล้กับเบาอยู่ติดกับเบากี่ครั้งพี่น้องลองคิดสิอัลลอฮ์รักเรายังไงย้อนคิดตัวเราเอง ถ้าวันนี้ อัลลอฮ์ไม่ช่วยเราในอดีต วันนี้เราอยู่แบบไหนแล้ว แต่ก่อนเราทำงานยิ่งใหญ่บริษัท มีมุสลิมคนหนึ่งโทรมาหาผม อัสสลามแล้วก็มาจารย์ ผมอยู่เชียงใหม่ผมเปิดบริษัท ผมทิ้งสัตว์นะผมไม่เอาอะไรเลย ผมมีทุกอย่าง ทั้งบ้าน ทั้งรถ ทั้งเงิน ทั้งลูกน้อง วันหนึ่งผมตาบัดอาจารย์ครับ ผมละเมิดอัลลอฮ์เอาคืนหมดเลย อาจารย์ ผมไม่มีสิ่งที่มีแม้แต่อย่างเดียว เพื่อนบอกผมว่า เพราะมึงเลวเกินไปอัลลอฮ์ไม่รับอัลลอฮ์จึงลงโทษมึง ให้หมดทั้งหมดทุกอย่าง อาจารย์ ผมขอโทษ ผมไม่รู้จะปรึกษาใคร ผมโทรมาระบาย มาคุยกับอาจารย์ บัง บังนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์ที่ให้บังแล้ว อาจารย์ครับ ลูกผมคนเล็ก เกิดออกมาพูดไม่ได้ ผมดูลูกผมพูดไม่ได้ เพื่อนบอกนี่พ่อมึงทำบาปกับอัลลอฮ์เยอะบังบังอย่าท้อนะ นี่อัลลอฮ์รัก อัลลอฮ์ล้างให้ สิ่งที่บางชั่วบางเลวในอดีต นี่อัลลอฮ์ทดสอบบางผ่านได้ดารจัดอีกสูง อัลลอฮ์รักนั่นบาง แล้วพี่น้อง เคยเจอกับตัวเองไหม ย้อนกลับไปสิตอนเราทำธุรกิจอะไรตะกอนที่มันไม่รุ่งที่มันพังที่เราเลือกเดินไปอีกทางอัลลอฮ์ให้เจ๊งอัลลอฮ์ให้ไปไม่ได้ วันนั้นเราโกรธ วันนั้นเราเสียใจ วันนั้นเราน้อยใจ วันนั้นเราบน่นวันนั้นเราไม่ละหมาดเพราะเราโกรธอัลลอฮ์ใช่ไหมมาวันนี้เราได้ฟังเรื่องศาสนา มองย้อนกลับไปวันนั้นที่เราพัง วันนี้แทบอยากสุจูดกับอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์เหลือเกิน เพราะถ้าฉันไปอนทางนั้น ฉันอาจจะไม่ได้กลับมาทางนี้อีกตลอดชีวิตฉันอัลลอฮ์รักฉัน เมตตาอัลลอฮ์อยู่ใกล้ท่าน พี่น้องสัมผัสมันได้ไหมครับ ถึงเวลาหรือยังพี่น้องที่ท่านจะกลับหาอัลลอฮ์สุบฮานาวตาละท่านไม่กลับถึงหนึ่งในวันหนึ่งอัลลอฮ์ก็จะเอาท่านกลับอัลลอฮ์บักบักอัลลอฮ์ฮุรบีอัลลอฮ์รักบ่าวเหลือเกินอัลลอฮ์ไม่ให้อยู่ดุนยานาน อัลลอฮ์รักบ่าวพี่น้อง ดุนยาเป็นเดน ดินแดนที่เหนื่อยมาก ท่านไซดินอาลีบอกไว้ว่า ดุนยาฮาลาลูฮาฮิซาบุนวะฮารอมุฮาอาซาบุนอัลลอฮฺอักบัดสิ่งที่เป็นของฮาลาในดุนยาไปวันเกียรติอัลลอฮ์สอบหมดเลย เงินเราทำงานได้ฮาลาลชัดๆอัลลอฮ์ก็สอบ ได้มายังไงแล้วใช้ยังไง สอบอัลลอฮ์ทดสอบ อัลลอฮ์จะสอบสวนแล้วสิ่งที่ฮารอมในดุนยา มันจะเป็นการลงโทษในวันเกียรมาสรุปดุนยาเดือนแห่งความเหนื่อยยากแดนแห่งความต่อสู้ แดนแห่งความทดสอบ อัลลอฮ์รักบ่าวอัลลอฮ์ไม่ให้อยู่ทาวรแหละครับพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ให้บ่าวของอัลลอฮ์อยู่ทาวรพี่น้องที่นี่ ดุนยาชั่วคราวแต่นั้นสวรรค์พี่น้องอับดันอับดา อยู่กับใครสุขยังไงวันหนึ่งต้องจาก ผมจากบ้านมาพี่น้องเมียมาอยู่เนี่ย เหมือนจะเหงาเหงาพี่น้องสงสารเหมือนกัน แต่บอกอดทนนะ อัลลอฮ์ทดสอบแบต้องทำงานสาบัดจากแล้วไม่กลับมาเลยฉันวันจันทร์อินชาอัลอกลับแล้ว แต่มาที่นี่เจอบางคอลิสเจอบางนานบางอาลิม เจอพี่น้องทีมงานบางอุสมาน เจอหลายท่าน ผมรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน อันนี้บอกตรงๆเอดิงยังมาเจอนี่ได้สายบุรี รู้สึกว่ามีไม่มีคนรักกูด้วยว่ากรุงเทพเนี่ยมีคนเขามาอยู่ มาอยู่กับเรามาเหมือนเป็นพี่น้องรักคิดถึงไปน้อง เดี๋ยววันจันทร์ก็ต้องกลับแล้ว เราก็ต้องจากแล้วจะดีขนาดไหน ถ้าเราจะอยู่ในสวรรค์ของเรา โดยไม่จากกันอีกเลย คิดถึงบางนะออกไป คิดถึงพี่น้อง นี่เก็กถึงคนนั้นออกไปสลามอะไรกุมเจอคุยเรื่องราวในดุนยาในอดีตอัลลอฮฺอักบารอดทนวัสบรุ อดทน ดุนยาต้องเหนื่อย อินชาอัลลอฮฺพี่น้อง สวรรค์คือที่พักของท่าน อดทนอีกพยายามอีกสอบบัตอีก กลับบ้านให้ได้ กลับบ้านให้ได้พี่น้อง อัลลอฮ์จะเอาคนยากจนที่สุดที่เป็นชาวสวรรค์มาคนที่ลำบากที่สุดตอนอยู่ดุนยาที่เป็นชาวสวรรค์อัลลอฮ์ให้เขาสัมผัสสวรรค์ ถามเคยลำบากอะไรไหมฉันลืมหมดแล้วยาอัลลอฮ์ฉันลืมหมดแล้ววันนี้ที่เคยลำบากในดุนยาไม่มีแล้ว นบีบอกกับอลีซุฟะ อาลีซุฟานี่ใครพี่น้องซอฮาบัตที่ไม่มีบ้านอยู่ซอฮาบัตที่ไม่มีครอบครัว ที่นอนใต้ท้ายสุเรานบีบอกถ้าพวกเจ้า รู้ว่าอัลลอฮ์เตรียมอะไรไว้ให้กับพวกเจ้า ท่านและเจ้าจะมีความสุขอยากจะให้จนยิ่งกว่านี้อีก พี่น้องที่รัก กลับบ้าน เรากลับบ้านด้วยกัน เรากลับด้วยกัน เราจะเข้าด้วยกัน แล้วดูอายไปน้องทั่วโลก อุมมัดอิสลาม จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง อินชาอัลลอฮ์ท่านพร้อมหรือไม่ ถ้าท่านไม่พร้อม อัลลอฮ์จะเปลี่ยนคนอื่นมาทำแทนท่าน แล้วกลุ่มชนนั้นจะไม่ทำเหมือนที่พวกท่านทำ เขาจะรักอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็จะรักเขาด้วยขอให้เราเป็นกลุ่มชนนั้นด้วยเถอะยาอัลลอฮ์กลับบ้านนะพี่น้องเหนื่อยแล้วดุนยาสหบัตท่านหนึ่งพี่น้องในช่วงท้าย ก่อนที่จะมีการปูป้าบริจาคในช่วงท้ายนะครับซาลบะบินอับดุลรห์มานรดิยัลลอฮุอันุ สาบัท่านนี้จำชื่อเขาไว้ให้แม่นซาลาบะซาลาบะอายุไม่ถึง 16 ปีพี่น้องที่รักที่มีเกียรติ อยู่กับท่านนบี นั่ง นบีเวลาจะมีธุระใช้อะไรพี่น้อง ให้ซาลาบะไปติดต่อไปทำดำเนินธุระให้ มีอยู่ครั้งหนึ่ง รอซูลใช้ซาลาบะไปธุระอย่างหนึ่งพี่น้อง พี่น้องลองนึกภาพเด็กอายุประมาณ 16 ปีนะเขามีความสุขที่ได้รับใช้คิดมัดรอซูลพี่น้องอยู่กับนบี นบีใช้ซาลาบะซาลาบะออกไป นบีใช้ไปทำธุระอย่างหนึ่งซาลาบะเดินออกไป ระหว่างทาง ผ่านบ้านชาวอันซอดคนหนึ่งพี่น้อง ปรากฏว่าประตูบ้านไม่ได้ปิด แล้วมันมีผ้าม่านในนั้นพี่น้องบททดสอบจากอัลลอฮ์ ลมผ้าม่านเปิดออก ซาลาบะ มองเข้าไปในบ้าน โดยไม่เจตนา นะครับ เห็นผู้หญิงในนั้น เมื่อเห็นสตรีพี่น้อง ซาลาบะพูดกับตัวเองรอซูลใช้ให้ฉันมาธุระ และฉันมามองเอารอฉันมามองในบ้านมุสลิม ฉันเป็นนิฟากแล้วซาลาบะเป็นมุนาฟิกแล้ว นบีใช้ให้ฉันไปทำตุระแต่ฉันมองเข้าไปในบ้านมุสลิมซาลาบาร้องไห้แล้วไม่กลับไปที่มาดีนาอีกเลย นบีรอซาลาบาพี่น้อง รอแล้วรอแล้วทำไมซาลาบาไม่กลับ ดูนบีพี่น้อง ท่านเป็นรอซูล แต่ไม่เคยลืมเด็กอายุ 16 ปีเลย ซาลาบะไปไหนทำไมซาลาบะไม่กลับ อุมารซัลมานไปหาซาลาบะสหบัตช่วยกันหาพี่น้องทั้งมาดีนะ ไม่เจอซาลาบะรอคอยจากวันเป็นคืนจากอาทิตย์ เป็นสองอาทิตย์นบีใช้ให้อุมัรกับซัลมานออกไปหาซาลาบะพี่น้องตีได้ อุมัรกับซัลมานเดินออกไปนอกมาดีนะ ถามคนแล้วไปเจออาระเขาเรียกอารับบาดวีคนหนึ่ง เลี้ยงแพะอยู่ในทะเลทรายพี่น้องอุมัรเข้าไปถาม เห็นคนคนนี้ไหมซาลาบะบินอับดุลรหมาน รูปร่างเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ เขาบอกว่าพวกท่านคงตามหาฟาตาตุลบกกาเด็กที่ร้องไห้อยู่ใช่ไหมอัลลอฮฺวักบัด 40วันพี่น้อง ท่านกำลังตามหาเด็กที่ร้องไห้อยู่ใช่ไหมโอมาตกใจพี่น้อง ใครเด็กร้องไห้ เขาบอกมีที่ท่านถามเด็กคนนี้ร้องไห้อยู่ในหุบเขาตรงนู้น เป็นเวลา40วันมาแล้วเราไม่ได้ยินเสียงอื่นนอกจากร้องไห้ แล้วอิสติกฟี่ส40วันพี่น้องซาลาบ้าไม่ได้กลับบ้าน ไม่กลับมาดีนะไม่กล้าไปเจอนบี ชาวอาหรับบดวิกว่าแล้วทุกเย็น เวลาดวงอาทิตย์ตก หนุ่มคนนี้จะมาขอนมเราดื่มทุกเย็นอุมัดกับซันมานได้ยินอย่างนั้นพี่น้อง ดูเวลาแอบหลบข้างหลัง และเมื่อดวงอาทิตย์กำลังจะตกจะเข้าสู่มักระเร็บซาลาบะรดิยัลลอฮุอันูเดินลงมา สภาพโซมมากพี่น้องสี่สิบวันร้องไห้ไม่หยุด เพราะรู้ว่าตัวเองผิดรู้สึกว่าผิดไปแล้ว อุมัดเห็นซาลาบะพี่น้องที่รักมาเอานมดื่มอุมัดกับซัลมานออกมาซาลาบะตกใจที่สุดเห็นอุมัดกับซัลมานท่านต้องการอะไรอุมัดซัลมานพี่น้องอุมัดบอกรอซูลถามหาเจ้าซาลาบะบอกทำไมรอซูลมีอะไร มีกุรอานลงมาเรื่องฉันเหรออัลลอฮ์กล่าวว่าซาลาบะอยู่กับพวกมุนาฟิกใช่ไหม และนัดรี อุมัรบอกเราไม่รู้ แต่นบีตามตัวท่านซาลาบะไม่กลับ กลัวว่าอัลลอฮ์จะบันทึกซาลาบะอยู่ในมุนาฟิกินกลัวอายะกุรอานจะลงมาตำหนิซาลาบะไม่กลับ รักนบีที่สุด แต่กลัวว่าตัวเองทำผิดไปแล้ว ไม่กลับ อุมัรสันมานแบกซาลาบะกลับไป เอาไปตั้งที่บ้านซาลาบะ หนุ่มอายุสิบกความที่ท่านร้องไห้แล้วไม่ได้กินอะไรเลยนอกจากนมไปน้องลุกไม่ขึ้น นอนบนเตียงโอมันมาบอกรอซูลเราเจอซาลาบาแล้วยารอซูลละเขาอยู่ที่หุบเขาระหว่างมักกะกับมาดีนะนบีได้ยินอย่างนั้นพี่น้อง ไปที่บ้านซาลาบาฮะรดิลลอฮ์อันนุอัลลอฮฺอักบัรยารอซูลละฮ์ ท่านเป็นแบบอย่างที่งดงามจริง ๆรอซูล ท่านเป็นรอซูล แต่ท่านเดินไปยังบ้านเด็ก 16 ปีคนหนึ่งซาลาบะได้ยินเสียงนบีมาพี่น้องที่รักที่มีเกียรติ พี่น้องเคยรักใครสักคนสุดชีวิตไหมครับคนที่เรารู้สึกว่าเราทำผิดกับเขามากๆ เห็นนบีพี่น้องซาลาบะบอกยาอัลลอฮ์กุรอานลงมาเรื่องฉันนะ นบีบอกแค่ละไม่อัลลอฮ์บอกฉันอยู่กับมุนาฟิกีนใช่ไหมแค่ละไม่นบีเข้ามานั่งใกล้สับสาลาบะพีน้องที่รักแล้วรอซูลยกศีรษะสาลาบาตั้งบนขาอ่อนท่านนบีสุลต่านละอะลัยวะสัลลัมสาลาบะร้องบอกกับนบียารอสุลลอฮ์อินซิลรอซี เอาหัวฉันลงยารอสุลลอซาลาบะขยับไม่ได้แล้วพี่น้อง หมดแรงแล้ว เอาหัวฉันลงจากขาท่าน หัวของคนทำผิด หัวของคนทำบาปเอาลงจากขายารอสุลลอกันละนบีบอกไม่ซาลาบะเอ็นซินรอซียารอสุลลอเอาหัวฉันลงยารอสุลลอกันละ ไม่ซาลาบาซาลาบายิ่งร้องไห้หนักเข้าไปอีกพี่น้องลองนึกไปด้วย สิ่งที่เขากลัวที่สุดคือการทรยศนบีนบี เอาหัวฉันลงแต่รอซูล หัวของคนทำชั่วไม่นบียังตั้งอยู่ที่ขาอ่อนท่าน นบีเอาลงแต่นบีอย่าเอาหัวฉันตั้งที่ขาท่าน ไม่ซาลาบะ นบีถามซาลาบะ มาตรจู เจ้าหวังอะไรไหมคิดอะไรอยู่ซาลบะพูดกับรอซูลอัรจูรหมะตารับบีฉันหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ยารอสูลลอฮ์และเจ้ากลัวอะไรมากซาลาบะ ฉันกลัวการลงโทษของอัลลอฮ์เจ้าจะได้ในสิ่งที่เจ้าหวัง แล้วเจ้าจะรอดพ้นจากสิ่งที่เจ้ากลัว سألبا بور كن ما إيكام بنون يا رسول الله أشعر بدبيب كدبيب النمل يدب في لحمي بين لحمي وعظمي พี่น้องพอนบีพูดอย่างนั้นซาลาบะบอกพี่น้องลองนึกซาลาบะกำลังนอนแบบนี้ยารอสุลลอฮ์ตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนมีมดเดินในกระดูกฉันยารอสุลลอฮ์ตอนนี้เหมือนมีมดกำลังเดินอยู่ ในเนื้อในกระดูกของฉันเต็มไปหมดเลยอารอสุลลอฮ์นบีบอกซาลาบะเจ้ารู้สึกอย่างนั้นเหรอเขาบอกใช่อารอสุลลอฮ์ดะคัลมาอุดก n ดนัสบิกนี่ความตายกำลังจะมาประสบเจ้าแล้วซาลาบะ รู้สึกเหมือนมดเดินในกระดูกในเนื้อพี่น้อง นบีบอกนั่นความตายกำลังจะมาหาเจ้าแล้วซาลาบะ นบีเป็นคนสอนละอิลาฮะอิลลอฮ์มุฮัมมัดุรอสุลลอฮ์ให้ซาลาบะ เด็กหนุ่มผู้ร้องไห้40วันไม่กล้ากลับมาหาคนที่เขารักที่สุด เพราะรู้สึกว่าตัวเองทำผิดไปพี่น้องฟาดอดรูหูแล้ววิญญาณซาลาบะ หลุดออกบนขาอ่อนท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมวินาทีแบกมายัดไปซาลาบะพี่น้องมายัดเวลาถูกหามสาบัดเดินชิดนบีเดินห่าง พี่น้องลองนึกภาพสาบัดเดินเป็นกลุ่มตรงนี้ แล้วเว้นสเปซช่องว่างเอาไว้ นบีเดินปลายปลายเว้นช่องว่างตรงนี้เอาไว้สาบัดถามว่ายารอสุลลอฮ์อุมัรอุมัรถามว่ายารอสุลลอฮ์ท่านเว้นทำไม ก็คนไม่มีที่ตรงนี้ที่ว่างสรุปภาษาบ้านเรา ทำไมท่านปล่อยที่ว่างเอาไว้ ไว้ละกยาอุมัรไว้ละกยาอุมัรไม่มีที่ว่างสรุปนะครับ ที่ว่างที่อุมัรพูด นั่นทั้งหมดมีบรรดามาลักอยู่ตามศพสะลาบะทั้งนั้นเลยที่รอซูลเว้นเอาไว้ นั่นคือบรรดามาลักมากันทั้งพี่น้องตามสะลาบะรดิยัลลอฮุอันุเขากลับสู่อัลลอฮ์สุบฮานาอัตาลาขอให้เราได้กลับ เหมือนเด็กหนุ่มคนนี้ด้วยเถอะพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับอินชาอัลลอฮ์เราอีกไม่นานจะกลับพี่น้อง ขอให้เรากลับ ในอามันในงานศาสนาในงานดาวะในการช่วยเหลือศาสนาของเราจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตเรา อินชาอัลลอฮ์นะครับอินชาอัลลอฮ์จงก้มศีรษะท่านจงมอบมันให้อัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะยกท่าน ไม่มีใครต่ำต้อยจากการลดตัวเองลงไม่มีใครต่ำต้อยจากการถ่อมตัว แต่คนจะต่ำต้อยคือการยกเกียรติตัวเองขึ้นจงต่ำต้อยเพื่ออัลลอฮ์สุบะตะลา แล้วอัลลอฮ์จะได้รับชัยชนะแน่นอน ให้กับพวกเราอินชาอัลลอฮ์นะครับ ก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงครับอาลิฟเรากลับไปแล้ว พี่น้องนะครับที่พรุ่งนี้นะครับ ก็ขอผมอยู่อีกวันหนึ่งก่อนกลับกรุงเทพก่อนกลับปัตตานี เชิญพี่น้องไปฟังบรรยายนะครับ ไม่ไกลพี่น้องไม่ไกล พัทยานะแม่ถ้าคนกรุงเทพไปได้เนี่ยแต่เซตนี้ไม่นับนะเซตนี้ไปนี่ผมยุ่งเลยนะครับเพราะอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ เราจะได้เจอกันนะถ้าพี่น้องว่างเชิญนะครับ บ้านต้นกระบอกอะไรนะต้นกระบอกนะครับไปดูในเพจเอาแล้วกันนะครับ พี่น้องผมก็อธิบายไม่ถูกนะชาลอนะครับเติมแก๊ส200 ถึงปัตยาเลยอินชาอัลลอฮ์นะครับสำหรับวันนี้ผมขอจะซักมุลลอมาก แต่อย่าเพิ่งลุกนะฮะมันถึงเวลาที่ท่านต้องเสียตังค์แล้วอ่ะอันนี้นะครับเป็นคำขอของทีมงานด้วยนะครับสองทางธรรม ท่าอาจารย์สวัสดิกีนะครับเราจะร่วมกันพี่น้องครั้งสุดท้ายก่อนออกจากห้องนี้ไปทรัพย์สินเราพี่น้องอินชาอัลลอฮ์เราจะร่วมกันบันทึกหน้าประวัติศาสตร์อีกครั้งพี่น้องมอบให้อัลลอฮ์สุบานอัลตาลาเอาวันนี้ผมคอนเซปต์เดิมเราไม่ใส่ตู้พี่น้อง ใส่ตู้เนี่ยเด็กๆก็ไปกับเด็กๆกับเด็กๆเราต้องสร้างบรรยากาศแบบสหบะผมขอแบบนี้นะพี่น้องนะ ขอผ้าสองผืนไอ้ผ้าแบบนั้นไม่เอาไม่เอาไม่เอา พื้นไปบางมมัดแบบนั้นมัน มันมันเบสิก เอาผ้าที่ตัว ฝั่งมุสลิมผมขอผ้าผืนหนึ่งไปน้อง ใครมีผ้า ใส่แจ็คเก็ตมามาปูข้างหน้า นี้ขอหนึ่งตัวครับ ผ้าอะไรก็ได้ไปน้อง ไม่ต้องถอดฮิญาบนะ อ่าฝั่งมุสลิมีเราแม่ผ้านี่มันเดิมใส่มาแล้วมันเดิมใส่มาใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้ใส่มาเอาผ้าที่ใส่มา มาชาลอของมุสลิมาใช่ไหมครับผ้านี้อ่าฝั่งมุสลิมามาเลยนะครับเราปูข้างหน้านี่เลยนะครับฝั่งมุฮัมมัดนะครับฝั่งมุสลิมีนผ้าที่ใส่มา เราปูข้างหน้าเลยนะครับ มาชาลออ่าอันฮัมดุลิลลนะครับมาชาลอเอาละครับพี่น้องแม่วันนี้นะครับ ขออัลลอฮฺตาลาบันทึก การงานและอามานของเรา ช่วยเหลือเรา ช่วยเหลืออัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ช่วยเหลือเรานะครับ ให้เราวันนี้พี่น้อง มันซัลลัียุกริดุลลอฮ์กัรดอนฮะันะใครจะให้อัลลอฮ์จิมนี่ที่ดีบ้าง ใครจะให้อัลลอฮ์จิมนี่ที่ดีก่อนบ้างพี่น้องอานาสุรอั้งนี้เลยครับอานามดุลลไแม่พูดยังไม่ทันจบพี่น้องอิมานขึ้นเลยนะครับอาผมมาก่อนเลยนะครับอานาสุรอนะลูกพี่ผมตั้งแต่สมัยอดีตอ่ะเดี๋ยวเรา มาชาอัลลอฮ์มุสลิมานนำหน้าท่านไปแล้ว เราไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงแล้วครับพี่น้อง ลุกมาเลยพี่น้องนะครับ บิสมิลลาห์นะครับ ขอให้ท่านทั้งหลายลุกนะครับ เดี๋ยวเราจะร่วมกันพี่น้อง อินชาอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ตะลาบันทึกนะครับ หน้าประวัติศาสตร์นะครับพี่น้องอันฮัมดุลิลละให้เราช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์สุบฮานตะลานะครับอินชาอัลลอฮ์ครับผมถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปลี่ยนตัวเองสู่วิถีอิสลาม อย่ารอให้ศัตรูลุกไล่ จนไม่เหลือแนวทางอิสลามให้เราเดิน จากสองทางธรรม และศูนย์ภาษาธรรม